เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Apple ได้ปล่อยอัปเดต macOS Big Sur ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ และสิ่งที่น่าสนใจที่มาใหม่ใน macOS Big Sur อย่างหนึ่งก็คือเมนู Control Center ที่รวบรวมเอาฟังก์ชัน ที่เราใช้งานบ่อยๆ มาไว้ในเมนูเดียวค่ะ สวัสดีค่ะ นุกนิกจาก i m o d ค่ะ ในคลิปนี้นุกนิกจะมาสอนวิธีการใช้งาน Control Center ใน Mac OS Big Sur แบบง่ายๆ ตามมาดูเลยค่ะ มาดูกันที่หน้าตาของ Control Center กันก่อนนะคะ Control Center จะมีไอคอนแบบนี้ จะอยู่ที่แถบเมนูบาร์ด้านบนค่ะ เวลาเรากดเข้าไป มันก็จะขึ้นฟังก์ชันต่างๆ ให้เราได้เลือกใช้นะคะ มาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกกันเลยนะคะ ฟังก์ชันแรกก็คือ Wi-Fi เราสามารถกดเปิดหรือปิดได้จากตรงนี้เลยนะคะ พอเรากดเข้าไปก็จะมีเครือข่าย Wi-Fi หรือว่า Hotspot ให้เราเลือกใช้ค่ะ อันถัดมาคือบลูทูธค่ะ เราก็จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเมาส์ หรือว่าหูฟังหรือคีย์บอร์ด ได้ที่นี่ค่ะ ฟังก์ชันอันถัดมาคือฟังก์ชัน AirDrop ค่ะ กดเข้าไปเราก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนเดิม และเราก็เลือกได้ว่าเราจะแชร์กับคนที่เป็น contact only หรือว่าสำหรับรายชื่อเพื่อน หรือว่าสำหรับทุกคนค่ะ ต่อไปเป็นฟังก์ชัน do not disturb หรือว่าฟังก์ชันห้ามรบกวนที่มีเพิ่มเข้ามาใน macOS Big Sur นะคะ พอกดเข้าไปก็จะมี 4 ตัวเลือกให้เราเลือกใช้ด้วยกัน อันแรก เป็นโหมดห้ามรบกวน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง อันถัดมานะคะ ห้ามรบกวนจนถึงตอนเย็น อันที่3ห้ามรบกวนจนถึงตอนเช้า และอันสุดท้ายค่ะ เป็นโหมดห้ามรบกวนที่เราเปิดไว้ตลอด ต่อไปเป็นฟังก์ชันปรับแสงสว่างของคีย์บอร์ดนะคะ ซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีแค่ใน macbook เท่านั้น เราก็กดเข้าไป แล้วเราก็ปรับ ความสว่างได้เลยตามความต้องการค่ะ อันถัดมาคือฟังก์ชัน Screen Mirroring หรือว่าฟังก์ชันสะท้อนภาพหน้าจอนะคะ เขาก็จะให้เราเลือกอุปกรณ์ที่เราจะเอาภาพจากเครื่องนี้ไปขึ้นอีกเครื่องได้ หรือว่าอีกอุปกรณ์หนึ่งได้ ต่อไปเป็นฟังก์ชัน Display หรือฟังก์ชันปรับแสงสว่างของหน้าจอ พอกดเข้าไปค่ะ เราก็สามารถเพิ่มหรือลดแสงของหน้าจอได้เหมือนเดิม ทีนี้มันจะมี 3 โหมดนะคะ มีทั้ง Dark Mode Night Shift แล้วก็ True Tone ค่ะ แล้วก็เลือกได้ตามต้องการเลย ถ้าเราอยากจะได้ Dark Mode แล้วก็แค่กดไป นี่ค่ะ หรือว่าอยากเปิดโหมด Night Shift ก็ได้เหมือนกัน ต่อไปค่ะ เป็นฟังก์ชันปรับลดเสียง เข้าไป เราก็สามารถปรับลดเสียงได้ หรือว่าเรามีลำโพงหรือว่าสปีกเกอร์ที่ต่อกับคอมของเรานะคะ เราก็สามารถลดได้จากตรงนี้เลย ทีนี้อันสุดท้ายคือฟังก์ชันที่ขอเรียกว่า Entertainment ละกันค่ะ พอเรากดเข้าไปเนี่ย เราก็จะพบกับ Apple Music Apple TV หรือว่าแท็บ Safari ที่เราอาจจะเปิด YouTube ไว้ เราก็สามารถมากดเล่นตรงนี้ หรือว่ากด pause ตรงนี้ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถลากฟังก์ชันบนเมนู Control Center ที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยไปไว้ข้างบนได้ เช่นนุกนี่อยากลากฟังก์ชันห้ามรบกวนขึ้นไป ก็สามารถลากไปวางไว้ได้เลยค่ะ หรือถ้านุกนิกอาจจะใช้ AirDrop บ่อย ๆใช่ไหมคะก็ลากขึ้นไปไว้ข้างบน เพื่อที่เราจะสามารถกดใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะ ถ้าเราอยากเอาฟังก์ชันที่อยู่บนแถบเมนูบาร์ออกนะคะ มีวิธีการง่ายๆเหมือนกันให้เราเข้าไปที่ system preference และก็คลิกที่ dock and menu bar ค่ะ ทีนี้ถ้าเราอยากเอาฟังก์ชัน do not disturb ออกใช่ไหมคะ เราก็แค่ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงหน้าคำว่า show in menu bar ออก แค่นี้ก็จะหายไปแล้ว อะถ้าเราอยากเอา AirDrop ออกไปอีก เราก็คลิกเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วค่ะ ง่ายๆเลย และนี่ก็เป็นวิธีการใช้งาน Control Center ใน Mac OS Big Sur แบบง่ายๆค่ะ เราจะเห็นว่าทั้งหน้าตาและวิธีการใช้งานเนี่ย จะเหมือนกับการใช้งาน Control Center ใน iOS และใน iPad OS เลยค่ะสำหรับใครที่อัปเดต Mac OS Big Sur ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่นดูนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามช่อง i m o d Official ไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นุ่มนี่ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ